สวัสดีค่ะเช้ามาบ้านตกอีกแล้วขณะนี้เวลาตีห้ อนนี้ก็เป็นฤดู ใบไม้ผลิแต่ว่าหิมะตกอย่างหนักเงินหลายบริสบายน้งกระเจ้าดอกเบิ่งดูดอกไม้กับบานจิ้มไปเบิลแต่ว่าหิมะตก มันเกินอะไรขึ้น กับโลกใบนี้เนาะ เขาว่าลมได้อยู่มันมาตั้งแก่นอนปูไปพัดมาเอาความเย็นพัดลมใต้มันก็เลยเกิดอาการแบบนี้อาการหนาวผิดปกติทางคนไทย เราก็พายุหนอกลมพายุพัดเอาน้ำค้ามาก้นมาเรื่อ เกการเป็นสีหังมาตรง